ุดยอดของเลื่อยยุคนี้นะครับต้อง BF 180งเมกานะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมเหมือนเดิมดูกับพี่โจคนเดิมนะครับวันนี้พี่โจลองขับในตัวไอวีขนาดออก8นิ้วด้วยเครื่องเลื่อย BF 180นะครับเครื่องเลื่อยรุ่นนี้พี่โจบอกว่าผมไม่ต้องห่วงเลยเรื่องกำลังนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมอเตอร์แรงขึ้น งันเหลือๆนะครับตัดได้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะปกติเนี่ยพวกนี้มันตัดได้แค่เจ็ดนิ้วนะวันนี้เราลองกับไอพีขนาดแปดนิ้วเลยเดินกำลังของเครื่องเลย ถ้าเกิดว่าตัดแนวนอนมันตัดได้อยู่แล้วนะพี่โจนะแต่ถ้าเกิดว่าแนวตั้งเนี่ยเราวัดอย่างเนี้ยเนี้ยตัดได้แค่เจ็ดนิ้วนะครับ ต่อไปนะครับพี่โจวันนี้ผสมน้ำหล่อเย็นให้ดูหน่อยนะครับ ใส่น้ำเท่าไหร่เดี๋ยวใส่น้ำเท่าไหร่ นี่นี่เอาเอาน้ำใส่ไปก่อนครับพี่ อ่าใส่เข้าไปเลยนะครับใช่ครับเอาตตำหน่อยนะครับอ่าใส่เข้าไปนะครับ ประมาณสี่ลิตรครับสี่ลิตรนะครับ เต็มถังไหมสี่ลิตร ไม่เต็มครับไม่เต็มนะครับผมครับอ่าขยาวเลยอ่าไม่ต้องขยาวก็ได้อ่าลองตวงดูใส่ใส่ตั้งสองฝานั่นแหละครับสองฝาครับครับอ่าใส่เข้าไปนี่นะครับ น้ำมันจะเป็นน้ำขุ่นๆอย่างนี้แหละถูกแล้วครับพี่อ่าใส่เข้าไปนะครับพี่เทเข้าไปเปิ๊บเทไปปุ๊บนี่นะครับอ้าวตอนนี้มันฟูขึ้นมาแล้วนะครับอ่าคนหน่อยครับ คนหน่อยเอออ่านี่นะไม่จะจะเห็นแบบเป็นนมแบบข้นๆอย่างนี้น่ากินนะครับ แต่กินไม่ได้นะครับเจ้าลองชิมหน่อยได้ไหม ไม่ท่านท่านผู้ชมอยากรู้ว่ามันรสชาติเป็นยังไงไม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ก็อ้วนอยู่แล้วครับอ่าโอเคนะครับครับผมพ่พี่โจเขากินนมที่บ้านอยู่แล้วอ้าวใส่เข้าไปเลยครับนะครับจะใส่ทางนี้เทลงไปตรงนี้ก็ได้หรือจะใส่ที่ข้างในก็ได้เอาเทตรงนี้แหละอ่าเทลงไปเลยนะครับ นี่เห็นไหมครับ น้ำหล่อเย็นลงไปแล้วนะครับตัวนี้เราผสมไว้อยู่ที่ประมาณตั้งสี่ลิตรก็ได้นะครับ ใส่เข้าไป เดี๋ยวให้ น้ำหล่อเย็นเนี่ย ให้มันมันถึงตรงมอเตอร์ที่ดูดนะนะครับนี่นะครับ ตอนนี้น้ำหล่อเย็นลงไปก็ได้ประมาณสักสี่ลิตรเนี่ย พอดีแล้วนะครับ ก็จะวนอยู่นี้แหละ แต่ถ้าเกิดว่าอ่ามันมันหกออกเรื่อยเนี่ย เราก็ พยายามดูไม่ให้มันหกแล้วก็ประคองน้ำหล่อเย็นเนี่ยให้ให้อยู่ในเกณฑ์ที่อ่มอเตอร์นะครับดึงขึ้นได้นะครับ โอเค ตอนนี้เราก็ผสมน้ำหล่อเย็นเรียบร้อย ใส่น้ำหล่อเย็นเรียบร้อยนะครับทีนี้พี่โจ ครับผม เพื่อเป็นการไม่ให้เสียนาฬิกาพี่โจ ลองตัดเลยแล้วกันนะครับ ท่านผู้ชมอยากเจอแล้วนะครับพี่โจ ครับผม พร้อมแล้ว จัดไป เปิดเครื่อง ครับผม นะครับอ่า นี่นะครับฟอลโล่อลโลนอ่าโลโปรโมชั่นนะครับ อันนี้น่าจะลงเร็วไปนะ เพราะว่าเหล็กมันหนา นะอ่านะครับน้ำมาแล้ว นะครับนี่นะครับ เครื่องใหญ่ นะครับ ตัดไอ้เล็กๆนะ ลูกค้ามาอยากดูแล้วอยากดูที่มันใหญ่ๆนะครับ ที่มันสุดๆไปเลยนะครับ ตัวนี้เราตัดเต็มกำลังนะครับ ไอบีมขนาด 8 นิ้ว หนา 4 นิ้วนะครับ ถ้าเกิดตัดไอบีมได้นะ ตัวอื่นไม่ต้องพูดถึงนะครับ นี่เลยนะครับรุ่นนี้มอเตอร์แรงครึ่งไฟบ้านนะครับ ดูนะครับช่วงที่รอเรามาดูนะครับว่าตัวนี้ไปเรื่อยนะครับหนาเท่าไหร่ใหญ่เท่าไหร่ ตัดได้เท่าไหร่นะครับนี่นะครับตามสเปค นี่เลยนะครับ ขึ้นลง ด้วยระบบไฮดรอลิกนะครับนี่นะครับ ตัวนี้มีแปลงนะครับ แปลงก็คือคอยคอยปัดไอตัว เรื่อยๆนะครับไม่ให้เข้าเครื่องที่เหล็กนะครับ นี่นะครับ ตอนนี้ตัดเข้าไปแล้วนะครับรวดเร็วจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นเลื่อยตัวเล็กนะครับตัดได้เหมือนกันแต่ใช้เวลานานและอย่างหนึ่งคือ มันจะเปลืองใบนะครับ นะครับ มาดูเลยนะครับฟังเสียงเครื่องทำงานใกล้ ๆนะครับนี่นะครับนี่เครื่องเสียงไม่ดังนะครับหนึ่งไม่มีประกายไฟนะครับ เสียงไม่ดังปัดแล้วนี่นะครับไม่มีรอยไหม้นะครับ เยี่ยมเลยนะครับ มีระบบน้ำหล่อเย็นเพื่อยืดอายุการใช้งานนะครับต่อไปเรื่อยนะครับใช้นานได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ปกติรุ่นนี้นะครับ ตัดได้เจ็ดนิ้วนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแนวนอนนะครับ แนวนอนก็สามารถที่จะตัดได้ถึง8นิ้วนะครับ อนนี้เครื่องเลื่อยก็ตัดมาถึงส่วนหนาแล้วนะครับนี่นะครับ ตอนนี้ก็ใกล้จะขาดแล้วนะครับก็ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 10 นาทีได้นะนะครับ เพราะว่าตอนนี้เราใช้รอบช้านะครับเพราะจริง ๆ รุ่นนี้ก็สามารถที่จะปรับรอบได้สามระดับนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับพอชิ้นงานขาดนะครับ เครื่องก็จะทำงานนะครับ โอเคนะครับตอนนี้เราอาจจะยังไม่ได้ตั้งลิมิตนะครับ แต่ว่านี่นะครับตอนนี้เพราะว่าเราตั้งตัวตัวไฮดรอลิกนะครับ ให้ให้มันสูดอาจจะช้านิดนึงนะครับ ตัวนี้ก็คือตัวที่ทำให้เครื่องหยุดนะครับนี่นะครับเป็นไงบ้างครับพี่โดมรุนี้ยอดมากเลยครับผม โจยผมว่าสุดยอดนะครับไม่งห่วงแล้วมีประกายไฟด้วยครับผมนี่นะครับ ไม่มีรอยไหม้ไม่มีประกายไฟนะครับผมฟังใกล้ๆเลยนะครับ เสียงเงียบมากนะครับสุดยอดจริงๆรุ่นนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าต่างจังหวัดเป็นยังไงครับพี่โจตัวนี้ส่งได้ไหมส่งได้ครับหมายส่งได้ถ้าเกิดว่ากรุงเทพครับผมณฑลครับผมมารที่จะส่งไปเก็บเงินปลายทางได้ ครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นต่างจังหวัดนะครับรบกวนนิดนึงนะครับ ถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องการเก็บเงินปลายทางทำยังไงครับพี่โจ ก็คือเราส่งไปที่ DC บริษัทดิฟอินเทคนะครับแต่ละจังหวัดนะครับ ให้ลูกค้าเนี่ยไปรับสินค้าเองนะครับ เพราะว่าตอนนี้แต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าโอนเงินทั้งหมดนะพี่โจนะเราส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับนี่นะครับสุดยอดของเรื่อยยุคนี้นะครับ ต้อง BS 1ย0ของเมกานะครับ วันนี้ผมกับพี่โจบขอฝากเรื่องรุ่นนี้ครับ ขอบคุณครับ สวัสดีครับ ขอบคุณครับ ยอดจริงๆ